สวัสดีค่ะ คลิปวิดีโอนี้นะคะ จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สูตรและฟังก์ชัน เพื่อการคำนวณ การคำนวณในเวิร์กชีตการใช้เวิร์กชีตเก็บข้อมูลต่างๆ นอกจากข้อมูลปกติที่พิมพ์ลงไปแล้ว ความสามารถในการทำงานที่โดดเด่นของ Microsoft Excel คือการคำนวณค่าของข้อมูลที่เก็บไว้ในเวิร์กชีตการคำนวณค่าต่างๆ สามารถคำนวณได้ตั้งแต่พื้นฐานทั่วไป เช่นการคำนวณด้วยวิธีบวก ลบคูณหาร จนถึงการคำนวณขั้นสูง หากต้องการใช้งานการคำนวณตามข้อมูลเฉพาะเจาะจง ซึ่งผู้ใช้ก็สามารถสร้างสูตรคำนวณขึ้นมาได้เองค่ะ ฟอร์มูลานะคะ หรือว่าสูตร คือการแสดงรูปแบบของนิพจน์การคำนวณ ซึ่งรูปแบบนี้จะถูกคำนวณโดย Microsoft Excel โดยอาจเกิดจาก เครื่องหมายค่าตัวเลขรวมทั้งตำแหน่งเซลล์ที่ถูกเก็บ เช่นการคำนวณค่าในเซลล์ใดเซลล์หนึ่งมาคำนวณในวิธี ด้วยวิธีการบวกลบคูณหรือหารกับค่าคงที่ หรือค่าอื่นๆในเซลล์ต่างๆ Microsoft Excel กำหนดสูตรในรูปแบบของสมการได้ดังนี้ ในสมการหนึ่งจะมีเครื่องหมายเท่ากับเป็นตัวเริ่มต้นระหว่างกัน ระหว่างสมการหรือสูตร นอกจากนี้ยังสามารถใช้ตำแหน่งของเซลล์ ของข้อมูลที่ต้องการนำมาอ้างอิงในการนำมาคำนวณได้ โดย Microsoft Excel จะทำการเปลี่ยนค่าของสูตรไปตามค่าที่เก็บในเซลล์นั้น ๆ เช่น ถ้า D10 แทนค่าด้วย 40 และ D11 แทนค่าด้วย 60 ในสูตรของ เซลล์ F10 จะเป็นการบวกกันระหว่าง D10 และ D11 ดังนั้นผลลัพธ์จึงออกมาเป็น 100ค่ะ เรามาดู กัน ต่อ นะคะ ในเรื่องเครื่องหมายที่ใช้ใน Microsoft Excel 2013นะคะ เริ่ม จากเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์นะคะ จะมี ตัวดำเนินการเลขคณิตนะคะ ก็คือเครื่องหมายบวกนะคะ ก็หมายถึงการบวก เครื่องหมายลบก็หมายถึงการลบ เครื่องหมายดอกจันหมายถึงการคูณ เครื่องหมายทับหมายถึงการหาร เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะคะหมายถึงการคิดค่าเปอร์เซ็นต์ แล้วก็เครื่องหมายหมวกนะคะจะเป็นเลขชี้กำลังนะคะ เรามาดูตัวอย่างนะคะ เท่ากับ5บวก4ก็ผลลัพธ์ก็จะเป็น9นะคะ เท่ากับ 50ลบ40 ผลลัพธ์ก็จะเป็น 10 เท่ากับ50คูณ40 ผลลัพธ์จะเป็น 2,000 เท่ากับ 50หาร40 ผลลัพธ์จะเป็น 1.25 เท่ากับ 40%ผลลัพธ์ก็จะเป็น 0.4 เท่ากับ 3 ยกกำลัง 3 ผลลัพธ์จะเป็น 27นะคะ ต่อไปนะคะเป็นเครื่องหมายในการเปรียบเทียบนะคะจะมีตัวดำเนินการเปรียบเทียบนะคะก็จะมีเครื่องหมายเท่ากับนะคะเครื่องหมายมากกว่า เครื่องหมายน้อยกว่า เครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะแล้วก็เครื่องหมายไม่เท่ากับนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ดูตัวอย่างนะคะผลลัพธ์นะคะในการใช้เครื่องหมายในเดินในการดำเนินการเปรียบเทียบนะคะจะให้ค่าที่เป็นจริงหรือว่าเป็นเท็จเท่านั้นนะคะก็คือ true หรือว่า false นะคะตามตัวอย่างนะคะในเซลล์ A17 นะคะกับเซลล์ B17 นะคะถ้าใช้เครื่องหมายเท่ากับก็คือผลลัพธ์ก็คือจะเป็น false นะคะเพราะว่าค่าเนี่ยไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะถ้าใช้เครื่องหมายมากกว่านะคะก็จะผลลัพธ์จะเป็น false หรือว่าเป็น true เหมือนกันนะคะแล้วก็เครื่องหมายน้อยกว่าผลลัพธ์จะเป็น true นะคะเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับก็จะเป็น true หรือว่า false นะคะเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะเครื่อง ผลลัพธ์ก็จะเป็น true นะคะ แล้วก็เครื่องหมายไม่เท่ากับก็จะเป็น true เหมือนกัน เพราะว่าค่า 2 ค่ามันไม่เท่ากัน นะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นเครื่องหมายในการอ้างอิงนะคะ มีอยู่ 2 ตัวนะคะก็คือเครื่องหมายคูลอนนะคะจะบอกช่วงข้อมูลนะคะเครื่องหมายคอมมาจะบอกเซลล์ข้อมูลที่ไม่ติดกันนะคะทีนี้เรามาดูลำดับความสำคัญในการทำงานนะคะของ Microsoft Excel นะคะจะเริ่มจาก ทำในวงเล็บก่อนนะคะ แล้วก็จะทำที่เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะคะ เครื่องหมายยกกำลังนะเครื่องหมายคูณและเครื่องหมายหาร เครื่องหมายบวกและเครื่องหมายลบนะคะ แล้วก็เครื่องหมายแอนแล้วก็พวกสัญลักษณ์การเปรียบเทียบต่างๆนะคะ ทีนี้มาดูตัวอย่างนะคะในเซลล์ C36 นะคะ ก็คือเราใช้สูตรที่นะคะ เท่ากับ a 3 6นะคะก็คือ 3 a 3 7ก็คือ2นะคะแล้วก็ a 3 8คือ 6นะคะตัวนี้นะคะจะได้ผลลัพธ์เป็น 15 นะคะ เพราะว่าใน Excel นะคะเขาจะเอาตัวคูณนะคะในนี้นะคะมันจะมีคูณกับบวกนะคะตัวคูณก็จะขึ้นก่อนก็จะเอา2คูณด้วย6นะคะแล้วก็บวกด้วย3 นะคะสองคูณหกได้สิบสองบวกสามเป็นสิบห้านะคะทีนี้ นะคะเรามาดู นะคะถ้าเราใส่ตัววงเล็บ นะคะให้กับสมการหรือว่านิพจน์นะคะโดยที่วงเล็บ a 36 แล้วก็บวกด้วย a 37ก็คือเอา 3 นะคะบวก 2 ก่อน นะคะแล้วก็คูณด้วย38 นะคะค่าผลลัพธ์ก็จะได้เท่ากับ 30 เพราะว่าตัวมันจะ ทำ ในวงเล็บก่อน นะคะ ตามตัวดำเนินการ นะคะมันจะทำในวงเล็บก่อน แล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายตามลำดับเหล่านี้ นะคะการพิมพ์สูตรลงในเซลล์ สามารถทำได้ 2 วิธีค่ะ วิธีที่ 1 การพิมพ์ข้อมูลโดยใช้ค่าคง ที่ สามารถทำได้ดังนี้ค่ะ คลิกที่ตำแหน่งเซลล์ทำการพิมพ์สูตร หลังจากนั้นให้คลิกที่เครื่องหมายถูกบน ฟอ์มูล่าบาร์หรือกด Enter ผลลัพธ์ก็จะได้ตามสูตรที่เราพิมพ์ลงไป วิธีการที่ 2 คือการพิมพ์ข้อมูลโดยการอ้างอิงเซล สามารถทำได้ดังนี้ค่ะ ขั้นตอนแรก คลิกที่ตำแหน่งเซลล์ทำการพิมพ์สูตร ทั้งอิงเซลมานะคะ หลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม เครื่องหมายถูกบนฟอร์มูล่าบาร์หรือว่ากดแป้น enter บนแป้นพิมพ์ค่ะ เราจะได้ผลลัพธ์ตามสูตรที่เราต้องการ การคัดลอกสูตร สามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. คลิกที่สูตรต้นฉบับ 2. เลื่อนเมาส์ไปชี้ที่มุมล่างขวาเซลล์ หรือว่า Fill Handle 3. ลากเมาส์ ที่เป็นเครื่องหมายบวก เพื่อคัดลอกสูตรตามทิศทางผลลัพธ์ที่ต้องการ